ครับสวัสดีครับพวกกับผมเป็นมาแล้วเกมคิดว่าครับเบิร์บายสลิปแฟนนั่นองครับกับพาร์ทที่ 5 ของเวนนะครับ โอเคเขามาให้มาโลกนี้ดูุยเลยดีกว่า ก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะ ผมว่าโลกนี้มันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ยาวมากนะครับสำหรับพาร์ทนี้ึบมาใครนะที่ทีไหนนะโอ้่ 寺が寺でなくなるってどういう意味だ言葉通りの意味だ寺という存在が消えるんだよ寺が消えるわけないだろすぐにわかる Shit. o o มิเซเตคุเรมิเตรว่าถ้าจำผมจะไม่ผิดมันน่าจะบังคับให้แพ้ก่อนนะเพราะเหมือนจะจำได้ว่าต้องมีมิกกี้มาช่วยด้วย อ่ะตียัดเลยกันเออมา มา มาดิเออนั่นไงจริงด้วยฮะเออจะเด่น まだその程度かまだその程度か使えないなマスターには背くことになるいいだろうお前の役目はここまでบัมไม่โดนไฟ มาเมื่อกี้ออกโลเองฮะขอลองรอบ มาสองลุมหนึ่งเว้ย

ไป โอ้ไปโมลาตาโมยเลยไปหลบมาก็โดนสิครับผมขอบเจ๋งมากมิกกี้ ชิบหายแล้ว มือว่าฮิวก่อนเลยอ๋อเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงนะ มาแล้ว มาแล้วอ่ะมาแล้ว มาแล้วไปอย่างนี้เว้ยยัดนี่กาดได้เว้ย มา โอ้คอมโบสวยงามสวยงามทำไมมันไม่โดนเลยเลยวะ โดนไหมเฮ้ยโดนว่ะ แรง อยู่ ขอเต็มๆหน่อยได้ไหม ไม่โดนเลยว่ะโอ้ยโดนว่ะ ได้อยู่ ได้สดชื่นโอ้เจ้ายศใช่ไหมไปก่อน เอ้าไม่หนีว่ะไปอืมอืมหนึ่งดอกอืมขอหนึ่งดอกโอ้ชิด มามา มา เหลือหนึ่งดอกจะรอหนึ่งแล้วเหลือหนึ่งหลอดโอ้ โอเคอย่างน้อยก็ไปโดนของแรง แม่งตามว่ะยิงไฟไปกันเออลงมา บาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไฟไปกัน หลบได้เอ้ย เอ้ย เอ้ยเอหนึ่งทีเฮ้ยเอ้ยเอาแล้ววะมิกกี้ เราจะรวมร่างกันได้ไป มา ลงมาสิ แม่งไปไหนวะ โอ้โห ลง โดนมาหน่อยนึงแม่งลงมาตีกูเลยนะ ลงมาก็ตีกันเลยนะ แทงไป แทงไป มิกกี้แทงไป ไปแม่งไม่โดน เลย ไปพยายามลดกัน โดนบ้าง ดิ เฮ้ย แม่งแทบไม่ โดน เลย เลยออยิงไฟ เอาเว้ย ต้อง เซฟเซฟนะชนะ แล้ว ไม่ อยาก เล่นใหม่ อุ้ยแม่ง แม่ยิงยัดมิกกี้หมดเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายกับซวยอืมได้ อยู่ ได้ อยู่ได้อยู่ขอหิวก่อน โอ้แม่หิวไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดยพิชั่นทังวันนี้ต้องหายพิชั่นเท่านั้น มาลงลงมาลงมาลงมาอืมได้อยู่ได้อยู่จะมิกกี้ล้ม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นสิมิกกี้ตื่นแล้วอืมเกือบโดนเอ้ย โอ้ชิดมา หมุนก่อน หมุนพักเยอะออขอฮิวกันโอ้ฮิวทันโอ้กับตัวมาจุดล็อกเว้ยจุดล็อกเว้ยต้องโดนบ้างแหละต้องโดนบ้างแหละต้องโดนบ้างแหละสักนิดสักนิด เออชนะเหนื่อย มันเป็นผลจากการเล่นคิทิคอลโหมด โหดจริง อะไร จริงเอาหนีไปเลย ร็จแล้วก็หนีไปเลย何なんだあいつさっきは助かったありがとう俺ペンテス君はミッキーだよそれはキーブレードだよねうんイエンシット様のもとで修行中なんだそこで世界の異変を知ってマスターには無断で飛び出してきたんだミッキーも飛び出してきたのか 俺と同じだこの星のかけらがあれば思ったところに行けるはずだと思ってたんだけど自由には行かないみたいでねいつどこにどんなタイミングで飛ぶのかわからないんだでもそのおかげでベントスに会えた気まぐれに飛び越えるわけじゃなく何かに反応して導かれるのかもしれないね ไปเลยครับ ปิ้งเครื่องเคลื่อนย้ายอ้าว หายมาอยู่นี่ได้ไงประเด็นมาที่นี่เลย ได้ดีลิงมิกกี้นะโอเคครับ ก็สำหรับพาร์ทนี้อย่างนี้ แค่นี้ก็แล้วกันนะครับ เป็นพัดพาไปนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับก็อย่าลืมฝาก subscribe แล้วก็กดไปดูเพจพี่ป๊อป ด้วยนะครับใต้ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้ไปแล้วครับบาย thank you